เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆ ที่สำคัญทั้ง 4 ทฤษฎี ได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม constructivist และ connectivist นะคะ เชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบถึงความหมายหลักการวิธีการเรียนรู้กันพอสมควรแล้ว ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้จากอดีตมาถึงปัจจุบันนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป อีกส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะ การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีแล้ว จะพบว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาทางเทคโนโลยี และสื่อการสอนในแต่ละยุคอย่างชัดเจนค่ะ จากภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ ทุกท่านคงเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับทฤษฎีการเรียนรู้แล้วนะคะ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราลองเข้าไปดูในรายละเอียด ของเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับทฤษฎีแต่ละทฤษฎีกันเลยค่ะ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเกิดจากความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนที่จะเรียนรู้ได้ดีจากการได้รับข้อมูลเนื้อหาจากผู้สอน หรือที่เรียกว่าสิ่งเร้า ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับสิ่งเร้า ก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ผู้สอนจะต้องมีการให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรง ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การได้ลงมือปฏิบัติซ้ำๆในการทำกิจกรรมทำแบบฝึกหัดจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน โดยมากวิธีการสอนที่ใช้จะเป็นวิธีการสอนแบบสอนตรง บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ และการให้ผลป้อนกลับเป็นต้น หรืออาจใช้สื่อการสอนประกอบ ซึ่งสื่อที่เป็นที่นิยม และตอบสนองต่อทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็คือ บทเรียนโปรแกรม ดยคุณลักษณะของสื่อบทเรียนโปรแกรมทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่จัดวางไว้เป็นลำดับขั้นตอน ผู้เรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเอง มีการเรียงลำดับจากง่ายไปหายากในเชิงเส้นตรง โดยจะประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด คำสั่งคำเฉลย ตลอดจนการให้แรงจูงใจผู้เรียน และมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อไปด้วยการเฉลยคำตอบให้ทราบทุกครั้ง ผู้เรียนสามารถทำซ้ำๆ ได้จนกว่าตัวเองจะเข้าใจ ทฤษฎีปัญญานิยม เกิดจากความสนใจในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน เปรียบได้กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ผู้สอนควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าเชิงเส้นตรง เพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล ควรออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ กับความรู้เดิม หรือจัดหาความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อนเรียน อีกทั้งควรจัดระบบและเรียงลำดับเนื้อหาตามธรรมชาติของโครงสร้างความรู้นั้นๆ รวมทั้ง ควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายในและภายนอก ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้น สื่อการสอนจึงพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะเชิงเส้นตรง มาเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญานิยม มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา พื่อช่วยในการผลิตในลักษณะของสื่อผสม จึงเรียกสื่อลักษณะนี้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ Computer Assist Instruction หรือ Computer Based Training โดยสื่อจะมีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นอย่างดี ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่งคำถาม ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนและเลือกรูปแบบของการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ต่อเนื่อง มีการเสริมแรง เช่น การให้คะแนนตลอด และมีการให้ผลป้อนกลับทันที เป็นต้น ในช่วงนี้เองที่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี World Wide Web ซึ่งได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก เกิดการพัฒนารูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่นมากกว่าเดิม ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากที่ใดก็ได้ มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมากขึ้น ซึ่งเราเรียกกันว่า การสอนบนเว็บ หรือ Web-based Instruction โดยมีข้อได้เปรียบสำคัญ ได้แก่การเป็นระบบเปิด หรือ Open System ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่ภายในการสอนบนเว็บ ออกไปสู่เนื้อหาที่อยู่ทั่วโลก และยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน ผู้เรียนผู้รู้ได้อย่างเสรีทฤษฎีคอนส t r u ติวิ i s t ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทำของผู้เรียน หรือ learning by doing ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกแบบการสอน ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเกื้อนหนุนและส่งเสริมอำนวยความสะดวกผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตน อย่างกระตือรือร้น สร้างความรู้ผ่านชิ้นงาน โครงงาน และหรือผลงานต่างๆ ตัวอย่างวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมภายใต้ทฤษฎี constructivist ได้แก่การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หรือ project based learning การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน problem based learning และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน inquiry based learning เป็นต้น โดยกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ constructivist จะครอบคลุมการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน และไม่จำกัดเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะดื่มเท่านั้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจ แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือกัน โดยเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง หรือสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ประสบการณ์จริงได้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายุคนี้ ได้แก่ e-learning ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการของการเรียนบนเว็บหรือ Web-based Instruction โดยมีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้น และมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เข้ามาสนับสนุนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทฤษฎี Connectivist การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี Connectivist เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ทฤษฎีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุคดิจิตอลไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวผู้เรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ได้อีกต่อไป การเรียนรู้ในทฤษฎี Connectivist เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และนำข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมารวบรวม เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง ร้อยเรียงให้เกิดเป็นสาระฐะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเองสำหรับ Connectivist แล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ถือเป็นหัวใจของแนวคิดนี้ เทคโนโลยีสำคัญได้แก่โซเชียลมีเดียฟอร์เ l e a นนิ่ง ซึ่งหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการที่เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ ในรูปแบบของการถ่ายทอดเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียงหรือคลิปวิดีโอ ผ่านการเขียนหรือการส่งผ่านข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยนและตอบสนองทางสังคมออนไลน์ได้หลายทิศทาง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และ Open Educational Resource หรือ OER หรือทรัพยากรการศึกษาระบบเปิด เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และ Open Educational Resource หรือ OER หรือทรัพยากรการศึกษาระบบเปิด ซึ่งในที่นี้หมายถึง แหล่งจัดเก็บและรวบรวมสื่อออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้ใช้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างของ OER ที่น่าสนใจได้แก่ MIT Open Courseware Harvard University Yale University และ Princeton University เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เชื่อว่าคราวนี้ทุกท่าน คงจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับ IT for Education แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับทฤษฎีการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ หวังว่านะคะ ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนที่สำคัญนะคะ กับ IT for Education จะมีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะ สวัสดีค่ะ